พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เตาก๊าซหุงต้มประสิทธิภาพสูง ตาก๊าซหุงต้ม หรือเตาก๊าซ LPG เป็นเตาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ด้วยความนิยมที่สูงมาก ส่งผลให้มีความต้องการใช้ก๊าซสูงตามไปด้วย นักวิจัยไทยจึงนำความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าช่วยเหลือเอกชน ยกระดับการผลิตเตา ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น เพื่อให้ใช้ปริมาณก๊าซในการหุงต้มลดลงครับ สวทช สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีช่วยเอกชนนำวิ ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับเตาก๊าซ LPG โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบเตาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้ก๊าซผลสำเร็จจากการพัฒนาพบว่า สามารถพัฒนาเตาให้มีประสิทธิภาพทางความร้อนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 53.06%เป็น 60.70%ซึ่งการใช้ก๊าซ LPG ที่ลดลงนี้ จะส่งผลให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อย ลดลงถึง 1